สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ เออเออโอเคฮะโอเค ก็ ก็ต้อง ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีครับทำไรวัยรุ่น สวัสดีพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยเนียสวัสดีทุกคนด้วยเอาไงทุกคนต่อยมั่งเลยดิ รออะไรวะ